โอ้ยโอ้โห มาแล้วค่ะ มาแล้ว เฮ้ยสมมาว่ะ โอเค หาโตแล้ว สวยแปดโตเก้าโตโอ้โหสวยงามมาแล้วค่ะ คุณสิบ เฮ้ยเชี่ยโคตรเอาว่ะสิบแปดบาทคุณสิบ โอเคสำหรับเทคนิคของร้านเนาะค่ะฮัสมุดว่า เสือเต้นหรือว่างัวโดด ให้กดหยุดออโต้ทันที กดเริ่มไม่เนาะค่ะ อ่ะ อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะขอฝากไว้เนาะ ไปค่ะ ตอนนี้273ไปปรับไม่กันก่อนเลยปรับเป็น 10 บาทเนาะค่ะ โอเคหลบกับไส้ออโต้10 ข้างคือเก่าเนาะสำหรับผู้ใดที่ฮัตเลดไม่ไม่นี่หนูนะแนะนำว่าไปเกมงัวก่อน เออไปเล่นเกมงัวก่อน เพราะว่าเกมงัวนี่ช่องมันหลายเนาะค่ะ มันกระซิกซิกแซกซิกไปทั้งนั้นทั้งนี้ได้กะ โอกาสได้หลายกว่าเอาโดดผู้หูว่าโดด ติดมาจากเเกมงัวก็คืองัวโดด แต่ว่าถ้าเป็นเสือนี่เสือมันจะเต้นเนาะค่ะ้าพวกเขากระเทียดนาบูดอุยุกั่นละไป โอเค ค่อย ๆ เล่นไปเนาะคะ่ะ ไม่สิบบาท เกมพีจีนี่ห้าสิว่าห้าห้าคิดอยากเล่นอีลีนูนะ แนะนำว่า ต้องมีทุนระดับหนึ่ง เอ้าอ่ะ ตะโพกตะโพกค่ะ โอ้โหเขาแปดตัวเลย อีกตัวเดียว สวยงามโอ้โขู่ม้าว่ะสองรอบได้เลยสองรอบได้เลยนะคะหาสิบบาทคูณสิบมาที่ล่ะหาร้อยบาท โอ้โหพี่เสือของเขาโคตรเอา เย็เคโคตรเอาอ่ะน่าจะซูเปอร์เมกาวินแล้วค่ะเพราะว่าเกมเกมเสือนี่ตะโพกได้หลายกว่า ได้หลายก็สม แต่หากเป็นเกมงัวนี่ตะโพกจะได้หน่อยที่สุดแล้วค่ะ โอ้โห แม่งโคตรเอาไปค่ะปรับไม่ ปรับไม่กันก้อนแล้วค่ะเป็น 20 บาท ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เล่นเกมพวกพี่จีหนูนะแนะนำว่าต้องมีทุนระดับหนึ่งนะเพราะว่าเอ่อมันมันมีโอกาสได้ได้แก้ตัวหลาย พอเวลาแตกเนื้อแตกหลายอีหลีนะสวยโอ้โหแม่งได้ขาตัวเดียว ระว่างนี้เขาเก็บไว้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เก็บไว้ไปเรื่อยๆ โดด โอ้โหมาโดดได้ขอไส่เป็นคำว่าโดดกันแล้วกันเนาะ เพราะว่าหนูนะติดคำว่าโดดมาจากเกมงัวแล้วเออ สวยตัวไว้เขาดีอยู่นะ เก็บไว้หลายๆ ค่ะ เก็บไว้ไปเรื่อยๆ เพราะว่าเขามีโอกาสได้ใส่แน่นอนนั่นก็คือตอนที่ว่ามัน มันเข่าเสือเต้น เออ ไป อีกสิบไม้ค่ะ เขาสิค่อยๆ เล่นไปที่ละสิบไม้เนาะ เทคนิคก็คือฮาสมุดว่าเสือมันเต้น หรือว่าแบบเขาว่าอย่างอ่ะเขาเขาโบนัสอ่ะให้เขากดหยุดไม้ทันทีเนาะค่ะ เออฮาสมุดว่ามันเข่านะฮามันเข่าเนี่ยเข่าแล้ว โอเคคูณสิบต้องมา เดี๋ยวก้อนหนานี่ เบิ้งก้อนสวยมาอีก โอเคแปดตัวแล้ว สวยงามโอ้โหคูณสิบตรงมา นี่แหละที่หนูนะบอกคูณสิบตรงมาโคตรเอา100คูณ10 เป็น 1,000 บาทเนาะค่ะโอ้โหมาแล้วว่ะตะโพกเข่าย่างดี 2 รอบแล้วนะตะโพกแต่ว่าอีกรอบนึงเนี่ยมันเป็นสมมาเป็น3รอบแล้วนะคะคูณ10ของเขาโอเค ตอนนี้หนูนะได้มาพันสแล้วไปขออนุญาตปรับไม่กันต่อเป็น 40 บาทเลยแล้วค่ะโอเคไปแล้วก็อย่าลืมออโต้10ข้างค่อยๆเล่นไป ค่อยๆหมุนไป ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ บอต้องใจหอน มาดิ โอ้โหบอเต้นให้ เวลามันบอเต้นแล้วมันเฮ็ดหนาคือจังว่ามันเครียดดิหนารักอยู่นะโอ้โหสองรอบติดไปเอ้ยสองรอบติดแล้วค่ะ ไวยมาจังไหน โอเคได้สมมืนอนี้ท่านได้ได้ก่อนท้องเลยหรือเปล่าอ่ะเออก้อนท้องหายไปใส่เนี่ย ขอก้อนท้องยักแถวสองแถวเนี่ยมาสมมา โอ้โห เออ เออบ่ได้เลยเลย จะไว้มาดิ สวยงามโอ้โหตะโพกมาอีกแล้ว ตะโพกมาอีกแล้วค่ะซีโตแล้วมาซีโตแล้วนะคะสวยงามโอ้โหสองรอบได้อีกแล้ว เชี่ยโคตรเอา200คูณ10เป็น 2,000 บาทเฮ้ยเมื่อนี่หนูน้ำนี้ดวงกับตะโพกว่ะเมื่อนี่ตะโพกเข่าเข่าโคตรดีเลยนะโอ้โหเชี่ยโคตรเอาอะถ้าสมมติว่าเป็นเกมงัวนี่ ก็คือว่าอยากได้แล้วนะตะโพกเี่ดทุเรนแฮง ได้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเกมเสือมาเลยค่ะยังไงกับซูเปอร์เมกาวินได้ 2,000 บาทเนาะค่ะ ไป ขออนุญาตปรับไม่กันเลย ปรับไม่กันเลยเป็น 80 บาทเนาะค่ะ โอเค โอเคค่ะไป มา เฮ้ย เดี๋ยว เฮ้ย โดดย่างดีว่ะ โดดย่างดีเลย หาแล้วมา หาแล้วแปดแล้วอีกอันนึง สวยงาม โอ้โหเชี่ยเอี่ยงวะเนี่ยมือนี้มึงเอี่ยงวะ ฮ้ยโคตรเอาอ่ะ โอ้โห เข่าโคตรดี เข่าโคตรดีค่ะมือนี่เข่าคุ้นสิบรัวๆเลย 2,400 บาท บิ๊กวินต้องหาได้สม ถึงจะได้หน่อย แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ไป ขออนุญาตปรับไปกันต่อเลย ปรับเป็น 200 บาท ใดๆแม่งกับเข่าดีปานนี้ละ อย่าว่าเข่าไม่200เลยว่าค่อยเขานะ เอาเอาเอาเฮ้ย ได้เหรอ เฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ กดหยุดไปเลยค่ะ วยมาดิ มาดิ อีกอันนึง อีกอันเดียว สวยงามโอ้โหคูณสิบเข่าอีกแล้ว เชี่ยโคตรเอาสองเข่าค่ะ มาลัวๆเลยคูณสิบมาลัวๆเข่าโบนัสลัวๆเลยมือนี่โอเค เดี๋ยวขอบอกเวลาไว้ก่อนเลยนะคะเวลาที่ไส้เลนของหนูนะก็คือ9โมงแล้วค่ะ ตอนนี้ก็คือเวลา9โมง จัดเลย เชี่ยโคตรเอาโอ้โหมื่นหกแม่งมาว่ะ เมื่อนี่เกมเสือโคตรมาเลย โคตรแจกอะ ไปหาซีรอยเลย โอ้โหทางงัวโดดดีปะนี่นะ โอ้ สภาพไป เกมงัวนี่ พวกโบนัสนี่ขนาดจะเข่าไหลก็เกมเสือนะถ้าหนูนะจำว่าผิด เออ เพราะว่ามันมีโอกาสได้รุ่นอย่างอื่นนะมะสมมติว่า สมบุญว่าเขา่าหมุนลงมาอาจจะได้ซองก็ได้รุ่นซองต่อได้รุ่นนั่นรุ่นนี้ต่อเนาะค่ะ ตัวนี้มันล็อกเลยค่ะสมมติว่ามันซุ่มได้สองกะสิได้ลุ่นแต่สองเออได้ถามว่ามากันไหนมากกกัน ตอนนี้หนูน้ามักเสือแล้ววะเสือไม่เข่าโคตรดีเลย เมื่อนี้หนูน้าเข่าคุ้นสิบจักรอบไปเลยสภาพไปค่ะอีกสิบไม่หืมพอเปลี่ยนมาเป็นไม่ซี่ลอยนี่พวกเข่าเลยนะหรืออาจจะต้องลดไม่เป็นสองลอยคือเราอะเออสวย โหบกเขาเลยบกเขาเลยเนาะค่ะ เหลือมื่นเดียวแล้วจากที่ว่าสองมื่นเมื่อกี้สองมื่นว่าหันกะสีเบิร์ดแล้วสภาพ เออสมมาโอเค เอาหนาเริ่มแหงแล้วมาที่เนี่ยอย่าว่า ได้แล้วบ่เซามันเป็นยังไงล่ะ โอ้โห โอ้โห โอ้โห สภาพเฮ้ย เบิร์ดอีลีละวะเนี่ย เออมา มาเห็นไหมโอ้โห เสียดาย เสียดายที่ว่าแถวของอันนี้มันมันมันมีแถวแบบยึกยักเยู่ค่ะ เขาจะเป็นว่างไหนอะ แถวแบบเป็นตัววีเป็นอีอย่างสิอะมันที่เป็นแค่แถวตรงแนวทะแยงสามีเออมาโอเคก้อนท้องม้าแน่จะเทียก้อนท้องม้าแล้วค่ะได้แปดพันบาทโอ้โหก้อนเดียวได้แปดพันบาทเลยแถวว่ามันก้อนเดียวแถวเดียวได้แปดพันบาทเอ้ามาอีกแล้วโอ้โหสวยงามเฮ้ยก้อนท้องม้าแบบซอยชีวิตอิหลีนะแปดพันบาทสองรอบค่ะ โอเค เป็นเท่าใดแล้วตอนนี้โอเคมื่นแปดค่ะ จากที่เหลือสองพันใกล้สี่บิร์ดแล้ว เหลือขึ้นมาแบบดันขึ้นมามื่นแปดที่เขาโดด โอ้โหมาโดดไหนสภาพ เออแปดร้อยพี่เสือมาได้ดิโอ้โหมื่นเจ็ดค่ะ ไปเดี๋ยวขออนุญาตเล่นต่ออีกสิบไม่ก็แล้วกัน โมนัดเขาเห็นไล้นะ โอเค โอ้โหตั้งแต่ปรับมาเป็นไม่ซีลอยนี่บ่ค่อยเขาเลยนะ กะร้องเอาไปปรับใส่ได้เลยนะคะ เพราะว่าไม่สองร้อยลงไปเนี่ยเข่าโคตรดีเพราะขึ้นไม่ซี่ร้อยนี่ไม่ค่อยเข่าบันไดวะมีโอกาสเบิดตัวได้นะ เพราะเมื่อกี้ก็ลงไปเหลือแค่สองพันละสภาพ สภาพ โอ้โหหมุนโดนอีกโอเค สวยบ่เข่าเลยบ่เข่าเลยเห็นบ่บ่เข่าเลยค่ะ สภาพ อย่าว่า โอ้ ไปสิบไม่ค่ะ มาดิ สวยงามโอ้โหซองมาซองมา ขอคูณสิบเทียเดียวเลยมา เดี๋ยวหนูนะสิเซาเลนแล้ว หาได้คูณสิบรอบนี่เซาเลนเลย หาโตแล้ว มาดิ ขออีก สวยงามโอ้โหคูณสิบเขาอิลีสามพันสองร้อยบาท คูณสิบโอเคค่ะ เดี๋ยวหนูนะกะขอพอซัมนี่เลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวสิถอนแล้ว เพราะว่าก้อนนานี่เหลืออยู่สองพันบาท ดันกลับมาคืนได้กะดีใจแล้วเนาะค่ะโอเค กับเกมเอ่อเสืออ้วนเนาะค่ะฟอร์จูนไทเกอร์หาผู้ใดสนใจ หนูนาแนะนำเป็นเวลานี้เลยเนาะค่ะ ตอนช่วง 8 โมงหนูนาเข่าคุ้นสิบแบบรัวๆเลย เข่าแบบ เข่าดีอ่ะ เออ เข่าจนขี่ข้านอ่ะมาได้มา 42,239 บาทเนาะค่ะสำหรับทุน99บาท โอเค เดี๋ยวจังไรมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ